หลังจากที่เรามีบัญชี Facebook ส่วนตัวกันไปแล้วนะคะ ขั้นตอนถัดไปเราจะไปเรียนรู้วิธีการทำเพจหรือว่าแฟนเพจสำหรับการโปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราค่ะ ลำดับถัดไปนะคะ ก็จะเป็นการสอนสร้างเพจร้านค้าค่ะ หากเราสมัคร Account Facebook ไว้แล้วก็สามารถสร้างเพจได้เลยค่ะ โดยให้เลือกใช้โลโก้ รูปภาพ ข้อมูลของเพจให้เหมาะสมและตรงกับสินค้าหรือองค์กรของเราให้มากที่สุดค่ะ และควรให้ข้อมูลในการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์แฟกซ์ โดยวันนี้เราจะสอนทำตัวอย่างเพจนะคะ นั่นก็คือเพจชมจันทร์ผ้าไทยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะ หลังจากที่เราเปิดหน้าโปรไฟล์นะคะที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้นะคะลำดับถัดไปค่ะ เราก็จะไปที่สามเหลี่ยมมุมขวามือบนสุดตรงนี้นะคะ คลิกเลยค่ะ ก็จะมาที่สร้างเพจนะคะ เพื่อสร้างเพจหน้าใหม่ค่ะ คลิกไปเลยนะคะ แล้วก็จะเจอหน้านี้ค่ะ ซึ่ง ให้เราเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือสถานที่ในท้องถิ่นบริษัทองค์กรหรือสถาบัน แบรนด์หรือสินค้า ศิลปินวงดนตรี หรือบุคคลสาธารณะ ความบันเทิง การกุศลหรือชุมชน เราก็ลองมาเลือกกันดูนะคะว่าสินค้าเราจะอยู่ในประเภทไหนใน 6 หมวดนี้ค่ะ โดยที่การสร้างเพจนี้นะคะ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ของเราจะทำเป็นเพจผ้าไทยนะคะ ก็คลิกที่นี่เลยค่ะ ธุรกิจหรือสถานที่ในท้องถิ่น เขาก็จะขึ้นให้เรากรอกรายละเอียดนะคะ ให้ครบทั้งชื่อเพจนะคะ ที่อยู่ของธุรกิจนะคะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อ่าเรามากรอกกันเลยค่ะ เลือกหมวดหมู่กันก่อนนะคะ เป็นผ้าไทย เพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในหมวดเสื้อผ้าค่ะ ชื่อธุรกิจของเรานะคะ ชมจันผ้าไทยค่ะ จันผ้าไทยนะคะ ที่อยู่นะคะ กรอกให้ครบเลยค่ะ พอเราคลิกรายละเอียดทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะ ก็ให้คลิกเริ่มต้นใช้งานค่ะ หลังจากที่เราได้เพจแล้วนะคะ อันดับถัดไปก็คือจะมาเพิ่มรูปค่ะ โดยเราจะคลิกตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ คล้ายๆกับ Facebook ส่วนตัวค่ะ เป็นการอัปโหลดรูปภาพค่ะ เลือกรูปที่สวยงามของเรานะคะโอเพนค่ะ จากนั้นก็อยู่ระหว่างการดาวน์โหลดนะคะ หมุน ติ้วติ้วติ้วคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำ Facebook ส่วนตัวค่ะ ก็คือเขาจะให้ลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งหามุมที่สวยของผ้าเรานะคะ ที่เราคิดว่าลงตัวอยากจะโชว์ผ้านิดนึงอะเนาะ โชว์ลายมัน โอเคค่ะ แก้ไข เพิ่มสีเราสามารถเพิ่มสีได้นะคะให้มันดูสดใสขึ้น อ่าเป็นสีซัมเมอร์บันทึกค่ะ โอเคค่ะ เราก็จะได้รูปโปรไฟล์แล้วนะคะลำดับถัดไปค่ะ เรามาเพิ่มรูปหน้าปกกันดีกว่าค่ะ คลิกที่เพิ่มรูปหน้าปกนะคะ หรือว่าใส่ภาพหน้าปกเพจนะคะ ก็เลือกจากการ เลือกรูปภาพนะคะหรือว่าอัปโหลดรูปภาพนั่นเองค่ะ ก็คือถ้าเกิดเราคิดจะอัปโหลดรูปภาพ ก็จะเป็นการเลือกรูปภาพจากปกในเครื่องของเรานะคะ แต่ถ้าต้องการเลือกรูปภาพจากในอัลบั้มภาพที่เราอัปโหลดไว้แล้วนะคะ ก็คือให้คลิกที่เลือกรูปภาพค่ะ ในกรณีนี้เราจะอัปโหลดรูปภาพค่ะ จากไฟล์ในคอมพิวเตอร์นะคะ Open นะคะ คลิก คล้ายๆกันค่ะ เขาก็จะให้เราลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งนะคะ หามุมสวย ๆ เพื่อโชว์สินค้าเรานะคะ โอเคประมาณนี้ เมื่อเราได้มุมที่เหมาะสมแล้วนะคะ เราก็จะกดบันทึกค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ รูปภาพหน้าปกถูกเพิ่มเข้ามายังเพจของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนทั้งภาพโปรไฟล์นะคะ หรือว่าภาพหน้าปกก็สามารถคลิกได้เลยค่ะ อย่างตัวนี้ก็คลิกได้ เห็นไหมคะจะขึ้นว่าเปลี่ยนรูปอย่างตรงนี้ก็คือเปลี่ยนภาพหน้าปกก็จะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะ ซึ่งพอเลื่อนลงมานะคะ ก็จะมี รายละเอียดต่างๆนะคะ ให้เรา ได้ใส่เข้าไปนะคะ อันนี้คือเมื่อเราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะ คือรูปโปรไฟล์ค่ะลำดับถัดไปค่ะ เราก็จะมาดูส่วนประกอบในหน้าเพจของเรานะคะ นี่ก็คือหน้าเพจของเรานั่นเอง แต่ว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะส่วนบนค่ะ ที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้นะคะ ก็คือเมนูสำหรับผู้ดูแลเพจค่ะ เรามาดูรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันกันดีกว่านะคะ เพจตัวนี้นะคะคือการเข้าสู่หน้าไทม์ไลน์ของเพจค่ะ เวลาเราไปดูหน้าอื่นแล้วอยากจะคลิกเข้ามา ก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะ ข้อความค่ะ คลิกลองดูนะคะ ถ้าเกิดมีคนที่ส่งเข้ามาหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาหาเรา มันก็จะแสดงแจ้งเตือนตรงนี้นะคะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีใครส่งมาหาเรานั่นเอง การแจ้งเตือนค่ะ เป็นการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทั้งหมดในเพจนะคะ ทั้งการกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็นหรือว่าถ้าเกิดมีใครแชร์เรื่องราวหน้าเพจของเราก็จะบอกนะคะ กิจกรรมคำขอ อยู่ในนี้หมดเลยนะคะ อ่า ถัดไปเป็นข้อมูลเชิงลึกค่ะ ก็จะเป็นสถิตินะคะ สถิติของเพจ การใช้งานเพจตั้งแต่วันอย่างนี้ก็คือเป็นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาถึง 2 เมษา มีการดำเนินการอะไรบ้าง มีคนเข้ามาชมเพจเรากี่คน แล้วก็มีคนมาถูกใจเพจ เรา ในช่วงเวลานี้มากน้อยขนาดไหนนะคะ มีการเข้าถึงการมีส่วนร่วม หรือว่าวิดีโอต่างๆค่ะ รวมถึง ที่เราเพิ่งโพสต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ นั่นก็คือการโพสต์ภาพหน้าปก แล้วก็โพสต์ภาพโปรไฟล์นั่นเองค่ะ ถ้าเกิดมีคนคลิกเข้ามาดูแล้วก็ก็จะมีการรายงานให้เราทราบเหมือนกันนะคะอ่าไปดูที่เครื่องมือการเผยแพร่กันบ้างค่ะ จะสรุปผลการเผยแพร่ทั้งหมดนะคะ ก็คือโพสต์ที่เราเผยแพร่ไปแล้ว โพสต์ที่เรากำหนดเวลาไว้นะคะ อันนี้เรายังไม่มีการโพสต์นะคะ หรือว่าโพสต์ที่หมดอายุก็คือเราสามารถตั้งเวลาได้นั่นเองค่ะ นก็จะเป็นพวกวิดีโอหรือว่าแบบฟอร์มโฆษณานะคะ ส่วนการตั้งค่าค่ะ เรามาดูการตั้งค่ากันบ้าง ก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานของเพจนะคะ ซึ่งก็จะมีรายละเอียดทั้งการทางลัดนะคะ การแสดงเพจโพสจากผู้ชม ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะคะ หรือว่าอย่างนี้ค่ะ การจำกัดประเทศ หรือว่าการจำกัดอายุ เราลองมาแก้ไขกันดูนะคะ ของเราค่ะลองแก้ไขที่การจำกัดอายุค่ะ เนื่องจากเราขายผ้าไทยนะคะ อันนี้เป็นกรณีทุกคนค่ะ 13 บวกขึ้นไป 17 ปีขึ้นไป 18 ปีขึ้นไป 19 ปีขึ้นไป หรือว่าเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เราก็ดูแล้วแต่สินค้าของเราเลยนะคะ แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องการแก้ไขแล้วกันเนาะอยู่ที่ 13 ปีขึ้นไปค่ะ ได้ไหมเอ่ย ให้ค่ะโอเค ซึ่งถ้าเกิดทุกคนต้องการอย่างนี้โพสต์ในหลายภาษาก็สามารถแก้ไขได้นะคะ การตั้งค่าการโพสต์ ก็คือถ้าเราจะโพสต์ในชื่อชมจันผ้าไทยค่ะ ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะโพสต์ในชื่อชมจันที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อกี้ก็คือ Facebook ของเรานั่นเองก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ เราสามารถเลือกได้นะคะ ส่วนความช่วยเหลือค่ะ เรามาดูกันบ้าง ก็จะเป็นแสดงคำสั่งย่อยที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือของผู้ใช้งาน เช่นชุมชน ช่วยเหลือของ Facebook ไปที่ศูนย์การช่วยเหลือนะคะ หรือว่าส่งคำติชม สามารถคลิกได้เหมือนกันอ่าเรากลับมาที่หน้าเพจของเรานะคะ